พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน นวัตกรรมชุดตรวจ นาโนโควิด -19 แอนติเจนลาปิดเทส การระบาดของโรคโควิด -19 ในไทยกำลังอยู่ในภาวะวิกฤต มีผู้ป่วยรายวันมากกว่า 18,000 คนต่อวันครับ พื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ได้เข้ารับการรักษารวดเร็วทันเวลา และลดการแพร่ระบาด ในครอบครัว หรือชุมชน นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาชุดตรวจโควิด -19 แบบรวดเร็วครับ สวทช พัฒนาชุดตรวจนาโนโควิด -19 แอนติเจนลาปิดเทสเทคนิค LFA สำหรับการนำไปใช้งานโดยบุคลากรทางการแพทย์ โดยใช้นาโนเทคโนโลยี พัฒนาชุดตรวจให้มีความจำเพาะสูงถึง 100%มีความไว 98%และสามารถรู้ผลการตรวจภายในเวลาเพียง 15 นาที จุดเด่นของชุดตรวจนอกจากความรวดเร็วและแม่นยำ ยังช่วยลดระยะเวลาการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 24-40